สวัสดีครับสำหรับตอนที่ 39 นะครับเรื่องปริพันธ์จำกัดเขต วัตถุประสงค์ของตอนที่ 39 นี้นะครับก็คือเพื่อที่จะศึกษานะครับความสัมพันธ์ระหว่างปริพันธ์จำกัดเขตนะครับแล้วก็ปริพันธ์ไม่จำกัดเขตนะครับโดยผ่านทางทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสนะครับอันดับแรกเลยนะครับขอทบทวนนะครับจาก คลิปวิดีโอหรือหัวข้อก่อนหน้านี้นะครับ เราได้นิยามนะครับปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชัน f(x) นะครับจาก a ถึง b นะครับนิยามดังต่อไปนี้นะครับก็คือถ้ายังจำกันได้นะครับเราพูดถึงปัญหาการหาพื้นที่ใต้โค้งใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็นิยามนะครับปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชัน f(x) dx จาก a ถึง b ให้เป็นนะครับลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับของซิกมานะครับ k ตั้งแต่1จนถึง n ของ fxk star delta xk นะครับ ถ้ายังจำกันได้ fxk star ตรงนี้ก็คือแทนส่วนสูงนะครับ แล้วก็ delta x นะครับ ก็คือแทนความกว้างของฐานนะครับ ของแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ ที่เราใช้ประมาณพื้นที่ใต้กราฟใช่ไหมครับ ทีนี้เราจะเห็นว่านะครับในทางคำนวณเนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องหาปริพันธ์จำกัดเขตนะครับโดยใช้นิยามลิมิตของซิกมาตรงนี้ทุกครั้งนะครับ เราจะได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากๆเลยใช่ไหมครับนั่นก็คือว่าการอินทิเกรตเนื้อช่วงปิด ABD ได้เราจะต้องมานั่งแบ่งช่วงปิด AB ออกเป็น n ช่วงย่อย แล้วก็คำนวณหาค่าลิมิตของผลบวกตรงนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากนะครับในทางปฏิบัติ ดังนั้นนะครับทฤษฎีบทนะครับที่จะเชื่อมเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ปริพันธ์แบบจำกัดเขตและก็ปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตนะครับ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านของการคำนวณก็คือทฤษฎีบทต่อไปนี้นะครับ นั่นก็คือทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสนั่นเอง กล่าวไว้ว่านะครับ ถ้าเรามี f นะครับ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับ บนช่วงปิด ab ใดๆ นะครับ และฟังก์ชัน f ใหญ่นะครับ เป็นปฏิยานุพันธ์นะครับ ของฟังก์ชัน f เล็กบนช่วงปิด ab นะครับหรือคิดง่ายๆ ฟังก์ชัน f ใหญ่ตัวนี้ ก็คือผลลัพธ์นะครับของปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตของฟังก์ชัน f เล็กนั่นเองนะครับ เราจะได้ว่าทฤษฎีบทหลักมูลบอกไว้ว่า ปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชัน f(x) dx จาก a ถึง b นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับเอาฟังก์ชัน f ใหญ่ตัวนี้นะครับคำนวณค่าที่ขอบเขตบนนะครับก็คือที่ b นะครับลบออกด้วย f ใหญ่คำนวณค่าที่ a นะครับซึ่งค่าผลต่างตรงนี้เราสามารถแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับก็คือ bracket นะครับของ f(x) นะครับจาก a ถึง b นั่นเองนะครับเพราะนั้นพอเรามีทฤษฎีบทหลักมูลนะครับเวลาเราคำนวณหาปริพันธ์จำกัดเขตนะครับเราก็ไม่ต้องใช้นิยามต่อไปแล้วนะครับ เราก็หาปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตแทนนะครับคำนวณค่าที่จุดปลาย ลบคำนวณค่าที่จุดล่มต้นนะครับ ก่อนที่ไปพูดถึงการคำนวณนนะครับของปริพันธ์จำกัดเขต เราลองมาดูสมบัติต่างๆนะครับของปริพันธ์จำกัดเขตนะครับดังสมบัติต่อไปนี้นะครับให้ f และ g นะครับเป็นฟังก์ชันที่หาปริพันธ์ได้นะครับบนช่วงปิด a b ใดๆนะครับแล้วก็ให้ k นะครับเป็นค่าคงตัวนะครับเราจะได้ว่าปริพันธ์จำกัดเขตนะครับของค่าคงตัวคูณอยู่กับฟังก์ชัน f(x) dx จาก a ถึง b นะครับเราสามารถดึงค่าคงตัว k นะครับมาอยู่ด้านหน้าปริพันธ์ได้นะ ครับซึ่งสมบัติตรงนี้คล้ายๆ กับสมบัติของปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตเลยนะครับ แล้วก็ข้อ 2 คล้ายๆ กันกับปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตนะครับ ปริพันธ์จำกัดเขตของ f(x) บวกหรือลบ g(x) จะเท่ากับปริพันธ์จำกัดเขตของ f(x) บวกหรือลบปริพันธ์จำกัดเขตของ g(x) นั่นเองนะครับ นั่นก็คือปริพันธ์จำกัดเขตสามารถแจกเข้าไปได้ในผลบวกหรือผลต่างระหว่าง2ฟังก์ชันนั่นเองนะครับ ข้อ3นะครับอันนี้ได้มาจากนิยามเลยนะครับได้มาจากโดยตรงจากนิยามของปริพันธ์แบบจำกัดเขตเลย ก็คือเรามีว่าปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชันใดๆนะครับ f(x) dx จาก a ถึง a นะครับเราจะได้ว่านะครับมันมีค่าเท่ากับ0นะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเราไปวาดกราฟนะครับเหนือช่วงปิด a ถึง a นะครับเราจะได้ว่ามันไม่มีพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็คือได้เท่ากับ0นะครับ เสร็จแล้วสมบัติข้อที่ 4 ก็คือว่าสำหรับปริพันธ์จำกัดเขตนะครับของ f(x) dx จาก a ถึง b นะครับเราสามารถสลับขอบเขตนะครับเอาขอบเขตบนมาเป็นขอบเขตล่างเอาขอบเขตล่างไปเป็นขอบเขตบนทำได้นะครับ แต่ว่าค่าที่ได้หลังจากที่เราสลับนะครับ ขอบเขตแล้วเราจะต้องได้เครื่องหมายติดลบนะครับนั่นก็คือปริพันธ์จำกัดเขต f(x) dx จาก a ถึง b จะเท่ากับลบปริพันธ์จำกัดเขต f(x) dx จาก b ถึง a นั่นเองนะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับ อันนี้ก็คือสมบัติของการแบ่งนะครับ การอินทิเกรตนะครับ ก็คือเรามีว่านะครับปริพันธ์จำกัดเขตนะครับ f(x) dx จาก c ถึง d นะครับ เราสามารถที่จะแบ่งนะครับการหาปริพันธ์ได้นะครับ เป็นอินทิเกรตจาก c ถึง e ก่อนนะครับ f(x) dx แล้วก็บวกด้วยปริพันธ์จำกัดเขตจาก e ถึง d นะครับ f(x) dx นะครับ เมื่อ c d e อยู่ในช่วงปิด ab ครับ ถัดไปนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนะครับ ของการคำนวณหาปริพันธ์แบบจำกัดเขต โดยใช้ทฤษฎีบทหลักมูลนะครับ ข้อที่1นนะครับ บอกว่าจงหาปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชันต่อไปนี้ก็คือ 2x นะครับลบ 4 ส่วนด้วย x บวก2 ยกกำลัง 3 นะครับ dx จาก 0 ถึง 2 นะครับ เพราะนั้นเราก็จะมาคำนวณค่าปริพันธ์ตรงนี้นะครับโดยพิจารณาเหมือนปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตนะครับ เราก็จะได้ว่าอินทิเกรต2 x dx นะครับ เราก็จะได้ว่ามันเท่ากับอินทิเกรต 2 อินทิเกรต x dx ได้ x กำลัง 2 ส่วน 2 ใช่ไหมครับ เพราะนั้น 2 ส่วน2 x กำลัง 2 นี่คือค่า ริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตนะครับของฟังก์ชัน 2x นั่นเองนะครับเสร็จแล้วลบนะครับก้อนหลังนะครับ ถ้าเรายังจำกันได้เทคนิคในการหาปริพันธ์ของตัวนี้ก็คือใช้เทคนิคแทนค่าใช่ไหมครับ โดยการมอง u ให้เท่ากับ x บวก2นะครับเพราะนั้นเราก็จะหาปริพันธ์ของ c ส่วน u กำลัง 3 นะครับโดยที่ du ก็จะเท่ากับ dx นะครับเพราะนั้นหาปริพันธ์ก้อนนี้เราดึง 4 ออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็อินทิเกรตนะครับเส้น1ส่วน u กำลัง 3 หรืออาจจะพิจารณาเป็นอินทิเกรต ต u กำลังลบ3นะครับ แล้วก็ใช้สูตรเลขยกกำลังนะครับ อินทิเกรตได้คำตอบเป็น u ยกกำลังลบ2นะครับ แล้วก็หารด้วยลบ2ใช่ไหมครับ เสร็จแล้วเราก็จะได้ว่านะครับ u กำลังลบ 2 ก็คือได้เศษ1ส่วน u กำลัง 2 เพราะนั้นแทนค่า u กลับก็จะได้เป็น 4 ส่วนลบ2นะครับ คูณอยู่กับ u ซึ่งก็คือ x บวก 2 แล้วก็ยกกำลัง 2 นะครับ เสร็จแล้วทั้งก้อนนี้ใส่อยู่ในรูป bracket นะครับ จาก 0 ถึง 2 ขั้นตอนถัดไปก็คือเดี๋ยวเราจะแทนก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับด้วยค่าขอบบนนะครับของการอินทิเกรตก็คือเลข 2 นะครับลบด้วยนะครับแทนค่า x นะครับด้วยขอบเขตล่างซึ่งก็คือ 0 นั่นเองนะครับ ก่อนอื่นก็ขอ simplify หน่อยนึงนะครับ 2 ตัดกับ 2 ได้ 1 นะครับ แล้วก็ลบ 2 ตรงนี้ตัดกับ 4 ก็จะได้เป็น ลบ2นะครับ มีเครื่องหมายลบข้างหน้าก็จะกลายเป็นบวก2นะครับ ถัดไปก็ถึงค่าการคำนวณค่านะครับ แทนค่าขอบเขตบนซึ่งก็คือ2นะครับ ก็จะได้ 2กำลัง2บวก2ส่วนด้วย2บวก2ยกกำลัง2นะครับ ลบด้วยแทนค่าด้วยขอบเขตล่างก็คือ0นะครับ ได้0กำลัง2บวก2ส่วน0บวก2กำลัง2นะครับ คำนวณค่าออกมาเสร็จสับเรียบร้อยได้4บวก2ส่วน16 นะครับ ลบด้วย0บวก2ส่วน4นะครับ ซึ่งคำนวณค่าออกมาได้คำตอบสุดท้ายเท่ากับ 29ส่วน8นั่นเองนะครับ จากตัวอย่างนี้เราก็จะเห็นว่า การคำนวณหาค่าปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตเราไม่ต้องใช้นิยามต่อไปแล้วนะครับ เราใช้ทฤษฎีบทหลักมูล และคำนวณปริพันธ์แบบจำกัดเขตโดยใช้ปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตนั่นเองนะครับ ถัดมามาดูตัวอย่างที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับ นั่นคือตัวอย่างที่ 2 โจทย์บอกว่าจงหาอินทิเกรตนะครับหรือปริพันธ์แบบจำกัดเขตนะครับของ f(x) dx นะครับจากลบ2ถึง2 พายนะครับเมื่อ f(x) ถูกนิยามนะครับให้เป็นฟังก์ชันที่นิยามเป็นช่วงๆ ดังต่อไปนี้ นั่นก็คือ f(x) นะครับจะมีค่าเท่ากับ x สำหรับ x ที่น้อยกว่า0นะครับแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ 0สำหรับ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับแต่น้อยกว่า 3 แล้วก็ f(x) นะครับมีค่าเท่ากับ5นะครับเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ3นะครับ ดังนั้นการหาค่าปริพันธ์ข้อนี้นะครับ เนื่องจากว่าฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องเป็นช่วงๆนะครับ ดังนั้นวิธีการหาค่าปริพันธ์จำกัดเขต ก็คือเราจะต้องแบ่งการหาปริพันธ์นะครับออกเป็น 3 ช่วงนะครับ ก็คือเราก็จะได้ว่านะครับ เราก็จะแตกนะครับปริพันธ์จำกัดเขต f(x) dx จากลบ2ถึง2พายนะครับ เป็นปริพันธ์จำกัดเขตจากลบ2ถึง0 ก่อนนะครับเพราะ0 พอเลยศูนย์ไปปุ๊บ f(x) จะเปลี่ยนค่าฟังก์ชันนะครับ เพราะนั้นก็ตั้งแต่ลบ2ถึง 0 นะครับ บวกกับอินทิเกรตตั้งแต่ 0 ถึง 3 นะครับ แล้วก็บวกกับก้อนสุดท้ายก็คืออินทิเกรตตั้งแต่ 3 จนถึง2พายนะครับ สังเกตนะครับ 3 น้อยกว่า2พายนะครับ เสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะแทนนะครับ จากนิยามนะครับของ f(x) นะครับสำหรับ x ที่อยู่ระหว่างลบ2ถึง0นะครับค่าของฟังก์ชันก็คือจะได้ค่าเท่ากับ x ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะแทนค่า f(x) ด้วย x นะครับแล้วก็ปริพันธ์นะครับของ f(x) จาก0ถึง3 เมื่อ f(x) อยู่ระหว่าง0กับ3นะครับค่าของฟังก์ชันคือ0นะครับเพราะนั้นเราก็แทน f(x) ด้วย 0 เสร็จแล้วระหว่าง 3 ถึง2พาย f(x) มีค่าเท่ากับ5นะครับจากนิยาม ดังนั้นเราก็แทน fx เท่ากับ5นะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาก็มาคำนวณค่านะครับ integrate x dx นะครับ ก็จะได้เซต1ส่วน2 x ยกกำลัง2นะครับ integrate 0 dx ได้0นะครับ สุดท้าย integrate 5 dx ก็จะได้ 5x นะครับ เสร็จแล้วก้อนแรกก็คือคำนวณค่าตั้งแต่ลบ2ถึง0นะครับ ก้อนตรงกลาง อินทิเกรตศูนย์นะครับไม่ต้องคำนวณค่าให้เสียเวลานะครับจะได้ศูนย์นะครับเสร็จแล้วอินทิเกรตตัวสุดท้าย 5x นะครับก็คือจาก 3 ถึง 2พายนะครับคำนวณค่านะครับแทนค่าลิมิตบน ลบลิมิตล่างนะครับอันดับแรกขออนุญาตดึงเศษหนึ่งส่วนงออกมานอกแบ็กเกรด ก่อนนะครับ ก็จะเหลือเป็นเศษนิส่วนสองคูณศูนย์กำลังสองนะครับ ลบด้วยลบสองกำลังสองบวกศูนย์นะครับ ก้อนหลังดึงห้าออกมานอกบราเกตนะครับเพราะเป็นค่าคงตัวนะครับ ที่เราต้องคำนวณก็คือ2พายนะครับ แล้วก็ลบด้วย 3 สุดท้ายนะครับ ได้คำตอบเท่ากับ10พายลบ17 นั่นเองนะครับ สุดท้ายตัวอย่างที่ 3 นะครับ อันนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยนึงนะครับ จงหาปริพันธ์จำกัดเขตนะครับของคอด t dt นะครับ หารด้วยรากที่2นะครับของรอนกำลัง2นะครับ sin t บวก1นะครับจากพายส่วน 4 ถึงพายส่วน2ครับ ข้อนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับถึงแม้ว่าฟังก์ชันจะซับซ้อน แต่จริงๆแล้วเทคนิคในการหาปริพันธ์จำกัดเขตข้อนี้ ก็คือเราอาศัยเทคนิคการหาปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตนะครับ โดยใช้เทคนิคการแทนค่านะครับ โดยวิธีการทำของผมก็คือว่าผมก็จะเลือกนะครับแทนค่านะครับ โดยให้ u นะครับมีค่าเท่ากับ ln ของ sin t นะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าที่ตัวส่วนตรงนี้ก็คือจะอยู่ในรูปรูทของ u กำลังสองบวกหนึ่งนั่นเองนะครับ เสร็จแล้วในโจทย์มันมี dt นะครับ เราก็จะต้องเปลี่ยนจาก dt ให้เป็น du ดังนั้นก็หา du ไว้นะครับ du เราก็จะได้ว่านะครับ dip l n sin t ก็จะได้เซตหนึ่งส่วน sin t นะครับ เสร็จแล้วงานเรายังไม่จบนะครับ กดลูกโซ่บอกว่าเราต้อง dip ไส้ใน sin t นะครับ เพราะนั้นก็จะได้เป็น cos t dt ตามมานะครับ เพราะนั้นก็ได้ cos t ส่วน sin t dt ซึ่งเรารู้นะครับจากนิยามของตรีโกณมิตินะครับ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ cos t ส่วน sin t นั่นก็คือ cot t dt นั่นเอง ดังนั้นเราก็เลยได้ว่านะครับตัวเศษนะครับ cot t dt ตรงนี้ทั้งก้อนเราก็สามารถเปลี่ยนเป็น du ได้ ดังนั้นอินทิเกรตของตัวโจทย์นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปอินทิเกรต du นะครับส่วนด้วย root u กำลัง 2 บวก 1 นั่นเองนะครับ ซึ่งอินทิเกรตตัวนี้นะครับเรามีสูตรในการอินทิเกรตนะครับถ้าลองเปิดตารางสูตรดูนะครับ เราจะได้คำตอบว่า อินทิเกรตดิวส่วนด้วยรูทยูกำลังสองบวกหนึ่งคำตอบก็จะได้เป็นลอนนะครับแอบส์ลูดของ u บวกด้วยรูทของ u สแควร์บวก1นะครับและทั้งหมดบวกด้วย4นะครับ สังเกตดูนะครับ ค่าตรงนี้เป็นค่าของปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตนะครับ ยังไม่ได้ใส่ขอบเขตนะครับ เสร็จแล้วนะครับ เราก็แทนค่า u กลับนะครับ ซึ่ง u ที่เราเลือกมาก็คือ ln sin t นะครับ เพราะนั้นพอแทนค่ากลับคำตอบก็จะได้เป็น ln นะครับ absolute นะครับ ln ของ sin t บวก square root นะครับ ln square sin t บวก1นะครับ แล้วทั้งหมดบวกด้วย 4 ะครับเสร็จแล้วนะครับเราอยากจะคำนวณหาค่าปริพันธ์จำกัดเขตนะครับจากพายส่วน4ถึงพายส่วน 2 ดังนั้นเราก็ใช้ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสนะครับเอาค่าฟังก์ชันนะครับโดยที่เราสามารถที่จะลืมตัว c ไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราเอาค่าของฟังก์ชันนะครับมาคำนวณค่าขอบบนนะครับซึ่งก็คือพายส่วน 2 แล้วก็ลบออกด้วยคำนวณค่าก้อนนี้นะครับแทนทีด้วยพายส่วน 4 ซึ่งก็คือขอบล่างของการอินทิเกรตนั่นเอง ซึ่งพอคำนวณค่าออกมานะครับได้คำตอบนะครับได้เป็นลบนะครับลอนนะครับของ absolute ลอนนะครับูทสองส่วน2นะครับบวกนะครับ square root นะครับของลอนกำลัง2องรูทส่วน2 บวก1นั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็คือคำตอบสุดท้ายนะครับของตัวอย่างที่ 3 บทสรุปนะครับของคลิปวิดีโอนี้ก็คือเราได้ศึกษานะครับความสัมพันธ์นะครับ ระหว่างปริพันธ์จำกัดเขต แล้วก็ปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขต โดยผ่านทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสนั่นเองนะครับ Thank you.